พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนแป้งดัดแปรคาร์โบไฮเดรต และดัชนีน้ำตาลต่ำเพื่อผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเบาหวาน หนึ่งใน 11 ของคนไทย ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป กำลังป่วยด้วยโรคเบาหวาน และมีคนจำนวนมากที่กำลังเผชิญภาวะเบาหวานแฝง และโรคอ้วนจากการบริโภคน้ำตาลมากเกินไป นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาแป้งดัดแปลงคาร์โบไฮเดรต และดัชนีน้ำตาลต่ำ เพื่อให้ผู้บริโภคได้อร่อยกับรสชาติถูกปากดังเดิม แต่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นครับ บริษัทเสเต็ดเบเตอร์ไทยแลนด์พัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปลงคาร์โบไฮเดรตและดัชนีน้ำตาลต่ำมีใยอาหารมากกว่าแป้งสาลีทั่วไป ถึง 3,000 เท่า มีโปรตีนสูงกว่า 900 เท่า และมีค่าดัชนีน้ำตาลน้อยกว่าร้อยละ 97 แต่ยังคงลักษณะและรสชาติที่พึงประสงค์ของแป้งสาลีทุกประการ ทำให้สามารถนำมาใช้ประกอบอาหาร หรือทำขนมได้ตามปกติเหมาะแก่การผลิตอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีภาวะเบาหวานแฝง รวมถึงผู้ที่ดูแลสุขภาพ และผู้ที่ทานอาหารแบบคีโตเจนิกเพื่อให้การใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวัน ยังคงสามารถเลือกบริโภคอาหารและขนมได้ถูกใจ